งาน WWDC ปี 2020 ที่จะมีการเปิดตัว iOS 14 แล้วก็ซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันอื่นๆ อย่างในงานนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้าง ทีมงาน iMode จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ พร้อมแล้วไปชมกันครับ งาน WWDC ปี 2020 นี้นะครับผมจะจัดในวันที่ 22 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2020 นี้ ซึ่งการถ่ายทอดงาน Keynote นะครับหรือว่าการเปิดตัวบนเวทีนั้น จะตรงกับเที่ยงคืนของวันที่ 23 นะครับนั่นก็คือคืนของวันที่ 22 ย่างไปสู่วันที่ 23 นั่นเองนะครับในงานครั้งนี้หลักๆ ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ๆ ขอเริ่มในส่วนของฝั่งซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์ที่เราจะได้เห็นนะครับหลักๆ แน่นอนก็คือ iOS 14 iPadOS 14 WatchOS OS 7 Mac OS 10.16 แล้วก็ tvOS นะครับขอเริ่มต้นที่ iOS 14 ก่อนนะครับในปีนี้นะครับการปรับปรุงใน iOS 14 นั้นคาดว่าจะเป็นการนำ iOS 13 มา enhance หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบ major change ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยน UI เหมือนสมัย iOS 6 มา iOS 7นะครับส่วนในเรื่องประสิทธิภาพต่างๆ หรือว่ารูปลักษณ์ต่างๆนะครับอย่างที่มีข่าวลือมาก็อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวิดเจ็ตรูปแบบของการปรับปรุงหน้าตา าของ wallpaper ใหม่ รูปแบบระบบการแจ้งเตือนแบบใหม่นะครับหน้า home screen แบบใหม่นะครับยังไงเราก็ต้องรอดูในส่วนนี้ใน iOS 14 นั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็การแก้ไขบั๊กต่างๆ จะเป็นยังไง ประสิทธิภาพจะเร็วมากขึ้นไหม ถ้าลองเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วครับใน iOS 13 นั้นที่ทาง Apple อัปเกรดจาก iOS 12 มาเป็น iOS 13 ก็คือจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนกันครับตอนใน iOS 13 นั้น การประมวลผลหรือว่าประสิทธิภาพของ iOS 13 นั้นทำงานเร็วกว่า iOS 12 ค่อนข้างที่จะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกร การเปิดแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เร็วมากขึ้นกว่า 2 เท่านะครับการทำงานก็คือลดบั๊กหรือว่าพวกอะไรต่างๆ พวกข้อมูลต่างๆ ที่อาจจะทำให้ตัวระบบนั้นไม่เสถียรนะครับทำงานได้ดีขึ้น แล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับ iOS 13 iOS 14 เราค่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนมากไหมในรอบนี้นะครับต่อมาในฝั่งของ iPad OS 14ครับ iPad OS เปิดตัวครั้งแรกในงาน WWDC ปี2019 ก็คือปีที่แล้ว ที่ทาง Apple แยก OS ออกมาเป็นของ iPad โดยเฉพาะ เดิมทีนั้น iPad จะใช้ iOS เหมือนกันกับ iPhone แต่ว่าใน iOS 13 จะมี iPad OS แยกออกมาทำให้ iPad นั้นน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น ก็มีการเพิ่มดอกเข้าไป มีการเพิ่มหน้าโฮมสกรีนใหม่ ระบบการทำงานแบบมัลติแทสนะครับที่ง่ายมากยิ่งขึ้นการทำงานแบบสปิทสกรีนได้นะครับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีฟีเจอร์ไซส์คานะครับที่ใช้งานร่วมกับ macOS ที่เราสามารถใช้ iPad เชื่อมต่อเข้ากับระบบของ Mac นะครับผ่านทางสายเคเบิลหรือว่าผ่านทางไวเลสแล้วก็จะทำให้หน้าจอของ Mac นั้นกลายเป็นม อนิเตอร์ที่ 2 หรือว่าหน้าจอที่ 2 ออกมาได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของความสามารถใน iPad OS แล้วเราค่อยมาดูกันว่าใน iPad OS 14 นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากขึ้นไหมนะฮะข่าวลือของ iPad OS นั้นไม่ค่อยมีให้เห็นกันมากเท่าไหร่นะครับต่อมาในฝั่งของ Watch OS 7 กันบ้างครับ Watch OS 7 มีข่าวลือมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อย่างเช่น ฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือในเรื่องของ sleep tracking นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การติดตามการนอนนะฮะว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมง โมงนอนหลับลึกไหม แล้วก็ระบบก็จะมีการเก็บหลอกพวกนั้นเอาไว้ให้นะครับ แล้วก็พ่วงเข้ากับแอปพลิเคชันสุขภาพอยู่ใน iOS นะครับ แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย ต้องบอกว่า Watch นั้นทุกๆ ปีนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตั้งแต่ใน Watch OS 5 กับ 6 เป็นต้นมาก็จะมีพูดถึงในเรื่องของฟีเจอร์ ECG หรือว่าการวัดคลื่นหัวใจที่จะเอาไว้ตรวจสอบคลื่นหัวใจว่า เต้นเป็นประมาณไหน เต้นถูกจังหวะหรือเปล่า หรือว่าเต้นผิดจังหวะหรือเปล่า ส่วนนี้นะครับเป็นความสามารถใน Apple Watch ที่ ช่วยเซฟชีวิตของผู้ใช้หลาย ๆ คนทั่วโลกมาแล้วนะครับก็หวังว่าหลังจาก Watch OS 7 หรือว่าเร็ว ๆ นี้นะครับฟีเจอร์ ECG นะครับจะเปิดใช้งานในประเทศไทยสักที คือตอนนี้ ECG ก็ถามว่าใช้ในไทยได้ไหมก็ได้แหละ แต่ว่ามันจะต้องมีวิธีเปิดที่แบบซอกแซกอะ่ะคือมันไม่ใช่วิธีที่แบบ Official จากทาง Apple นะครับต้องรอนิดนึงแล้วกันนะครับแต่คิดว่าจะได้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะต่อมาครับในส่วนของ Mac OS ในเวอร์ชันใหม่ก็คือ 10.16 ในปีที่แล้วครับใน Mac OS 10.15 Catalina นั้นมีฟีเจอร์ต่าง ่างๆเข้ามามากมายนะครับประสิทธิภาพของ Mac เพิ่มขึ้นนะครับบั๊กน้อยลงเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนนะฮะมีฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างเช่นฟีเจอร์ไซคาร์นะครับมีฟีเจอร์ voice control นะครับที่ช่วยให้ผู้พิการนั้นสามารถใช้งานเครื่อง Mac ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์สัมผัสโดยที่ใช้เพียงการสั่งการด้วยเสียงก็สามารถทำได้นะครับใน macOS Catalina ถือว่าเป็น macOS เวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพทำให้ Mac น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็เป็น macOS เวอร์ชันแรกที่รองรับแอปพลิเคชันที่เป็น64บิตเท่านั้นถ้าแอปพลิเคชันไหนยังเป็น32 1 2บิตอยู่ จะไม่สามารถรันบน Mac OS Catalina ได้ มองอีกอย่างหนึ่งก็คือ Apple พยายามที่ผลักดันให้กับทางนักพัฒนานั้น ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเอง เพื่อให้มาใช้งานกับระบบ Mac แล้วก็ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็เป็นการกดดันแบบทางอ้อมนิดนึงประมาณนั้นนะครับ ส่วนที่ i o s 14นะครับในรอบนี้นะครับก็ไม่มีข่าวลืออะไรมากมายนะตรงจุดนี้นะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงไว้รอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนี่คือสรุปคร่าวๆของ ฝั่ง OS นะครับในซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่เราจะได้เห็นในงาน WWDC นี้ คราวนี้ครับมาดูครับในส่วนของเรื่องฮาร์ดแวร์กันบ้างครับที่มีการคาดเดาออกมานะครับก็จะมีอยู่หลายๆ อย่างนะครับอย่างแรกครับที่น่าจะได้เห็นนั่นก็คือ เรื่องของการปรับปรุง iMac โฉมใหม่นะฮะมีข่าวหรือรายงานมาว่า ในส่วนของ iMac นะครับจะมีการปรับการดีไซน์ของ iMac นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro พูดง่ายๆว่าตัวหน้าจอนะครับจะมีขอบที่เล็กลง แล้วก็ขอบของหน้าจอนั้นจะเท่ากันนะครับหมายถึงบริเวณข อบดำ ๆ ถ้าใน iMac รุ่นปัจจุบันที่กำลังขายอยู่นี้นะครับ บริเวณขอบจอนั้นจะใหญ่กว่า แล้วก็ด้านล่างนั้นจะมีโลโก้ของ Apple นะครับ แต่ว่าใน iMac 2020 ที่ลือมานะครับ จะตัดส่วนนั้นออกไปนะครับ จะขยายพื้นที่ออกมา ส่วนนี้ครับ ถ้าสมมุติว่าทาง Apple ทำหน้าจอที่แบบชิดขอบในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ทำให้ขอบบางลง จะช่วยเพิ่มพื้นที่การแสดงผลของ iMac ได้มากยิ่งขึ้นเดิมทีครับ ปัจจุบันครับ iMac มี 2 ขนาดคือ 21.5 นิ้ว แล้วก็ 27 นิ้ว ถ้าสมมุติว่า ทาง Apple ลดขอบตรงนี้ลง และทำให้หน้าจอเต็มพื้นที่มากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้พื้นที่การแสดงผลจอนั้นมากขึ้นนะครับอาจจะเป็น 23 นิ้ว หรือว่าเป็น 24 นิ้วก็ได้ ในบอดี้ของ iMac ขนาด 21.5 นิ้วณปัจจุบันส่วนในรุ่นของ 27 นิ้วนะครับอาจจะกระโดดไปเป็น 30 นิ้วหรือ 32 นิ้วเลยก็ว่าได้นะครับยังไงต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของเรื่องของ iMac ภายในครับคาดว่าจะมีการอัปเกรด CPU นะครับเป็นไม่แน่ว่าอาจจะเป็น CPU Intel รุ่นที่ 10 หรือทาง Apple จะพูดถึง CPU ARM หรือเปล่ายังไงก็ต้อง รอดูกันอีกทีนึง แต่ว่าในส่วนของการ์ดจอครับจะใช้การ์ดจอของ AMD ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะเป็น AMD 5600 ซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกมา ที่พลังการประมวลผลในด้านกราฟิกนั้นเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะตัด Fusion Drive ออก ให้ใช้เฉพาะ SSD ทั้งหมดนะฮะในส่วนของเรื่องแรมนั้นคาดว่าจะใช้ DDR4 ที่บัสมันสูงขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการนำชิป T2 มาเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเก็บข้อมูลของตัวเครื่อง MacBook ด้วยซึ่งชิป T2 นั้น ปัจจุบันมีใช้ กับ MacBook Pro iMac Pro Mac Pro นะครับซึ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของตัวเครื่องใน iMac รุ่นปัจจุบันที่ยังวางขายอยู่นะครับ จะไม่มีชิป T2 นี้ ในตระกูลของ iMac จะมีเพียง iMac Pro เท่านั้นนะครับ ต่อมาครับ ในส่วนของ CPU ARM ที่พูดถึงนะฮะ CPU ARM คืออะไร หลายๆ คนอาจจะงงๆนะตรงจุดนี้ พูดง่าย ๆ อย่างนี้ครับ CPU ARM เป็น CPU ที่ Apple ใช้อยู่บน iPhone iPad นะครับ แล้วก็พวก Apple TV ต่าง ๆ ซึ่งเป็น CPU ที่ทาง Apple เขาดีไซน์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะนะครับ ข้อดีของ CPU CPU ARM ก็คือใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็กนะครับซึ่งในชิป CPU A13 Bionic นะครับจะใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด 7 นาโนเมตร และก็ส่วนที่ส่งผลก็คือประสิทธิภาพการประมวลผลค่อนข้างแรงนะครับเราได้เห็นกันไปแล้วใน iPad Pro ที่ทาง Apple ใช้ใน A12X ใช่ไหมฮะการประมวลผลนั้นเทียบเคียงกับ CPU ของ Intel ที่ใช้กับพวกโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับถือว่าพลังแรงกว่าในโน้ตบุ๊กบางรุ่นด้วยซ้ำสิ่งต่อมาครับนอกจากความเร็วแล้วก็คือในเรื่องพื้นที่ของชิปนั้นมีขนาดเล็กลง CPU ARM จะมี ีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นจะใช้พื้นที่บริเวณลอจิกบอร์ดนั้น น้อยลง ส่งผลให้สามารถติดตั้งทรานซิสเตอร์ต่างๆ เข้าไปในลอจิกบอร์ดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อมาก็คือในเรื่องของความร้อนชิป CPU ARM นั้นจะมีความร้อนที่น้อยกว่าชิป CPU ของ Intel ณปัจจุบันนะฮะเอาง่าย ๆ คือแรงขึ้นได้พื้นที่บนลอจิกบอร์ดมากยิ่งขึ้น ความร้อนน้อยกว่าประหยัดพลังงานมากกว่านะฮะนี่คือทาง Apple เขาพยายามที่จะอ่ะลองผลักดัน เพื่อที่จะนำตัวนี้มาแทนชิปของ Intel ด ดูซิเพราะว่าปัจจุบันนะครับชิปของ Intel นั้น การพัฒนาค่อนข้างที่จะช้านะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างทาง AMD ก็แซงหน้า Intel ไปแล้ว แล้ว Intel ตอนนี้ชิป CPU ที่ผลิตอยู่ใน Gen 10นก็ยังใช้แบบเทคโนโลยี 2 4 นาโนเมตรอยู่ประมาณนั้นครับซึ่งถือว่าชิปของ ARM นั้นถ้าเทียบกับรุ่นล่างๆ นะครับของ ARM ที่ Apple ทำอยู่ก็คือนำไปก่อนแล้วนะฮะมันก็เลยเป็นข่าวลือที่ว่าเออทาง Apple น่าจะผลักดันชิปตัวนี้เข้ามาในตระกูลของ Mac อาจจะเริ่มต้นใน MacBook Air หรือ MacBook 12 นิ้วไปก่อน หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพื่อที่ ที่จะทำให้เห็นศักยภาพของชิป CPU ARM นั้นว่าถ้านำมาใช้บนเครื่อง Mac แล้วจะเป็นยังไงบ้าง ผมคิดว่านะครับทาง Apple จะเปิดตัวเฉยๆ เหมือนแบบพรีเซนต์ว่าอ่ะเรากำลังจะทำ แต่ไม่ใช่ว่าแบบยัดออกมาปุ๊บ แล้วก็เปิดขายทันทีนะครับ ถ้าสมมุติว่ามีจริง ๆ จะประกาศในงานนี้ แต่ว่าอาจจะเปิดขายอีกทีสักราวๆ ปลายปี 2020 นี้ก็ได้ เหมือนเหมือนกับปีที่แล้วครับที่ทาง Apple เปิดตัว Mac Pro ปี 2019 แล้วก็หน้าจอ Pro Display XDR ที่เปิดตัวในงาน WWDC 2019 เหมือนกันช่วงเดือนมิถุนายนแต่ว่ามาวางขายอีกทีก็คือช่วงปลายปีของ 2019 เลยช่วงนั้นน่าจะเป็นประมาณสักธันวาคมครับอุปกรณ์เหล่านั้นถึงจะวางขาย มาในส่วนของ CPU ARM ตรงนี้เหมือนกันครับถ้าสมมติว่า Apple ประกาศในช่วงนี้ใช่ไหมฮะมันจะต้องมีระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ทางด้านซอฟต์แวร์ที่จะต้องส่งสัญญาณบอกนักพัฒนาด้วยว่าอ่ะต่อไปเราจะใช้ CPU ARM มาบนแพลตฟอร์มของ Mac นะการที่คุณจะพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้รันบน CPU ARM นี้ต้องทำอย่างไรนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่านะครับ ต่อไปครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราน่าจะเห็นอีกก็น่าจะเป็นพวก Apple AirTag ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์บลูทูธนะครับติดตามตัวเราสามารถพ่วงอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับกระเป๋าเงิน กุญแจรถ หรือว่ากระเป๋าสะพายต่างๆนะครับหลักการทำงานก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเราเชื่อมอุปกรณ์ AirTag ตรงนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนของ iPhone หรืออะไรก็ตาม แต่เราติดอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ที่กระเป๋าตังค์ถ้าสมมุติว่าเราลืมกระเป๋าตังค์แล้วเราเดินออกห่างจากระยะของการเชื่อมต่อของ AirTag กับ iPhone อาจจะมี notification แจ้งเตือนบนหน้าจอ iPhone ว่าคุณ ลืมกระเป๋าตังค์นะคุณลืมสิ่งของชิ้นนี้ของคุณไว้นะ อารมณ์ประมาณนี้ครับเป็นการแจ้งเตือน แล้วก็ทำให้เราสามารถใช้ iPhone ในการค้นหาและระบุตำแหน่งของ AirTag ตรงนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีข่าวลือของ AirTag มาค่อนข้างนานแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะได้เห็นในงาน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของโควิด -19 แล้วก็ทาง Apple ก็น่าจะแบบยกเลิก ก็คือไม่ได้มีการจัดงานในลักษณะนั้นนะครับเราก็เลยไม่เห็นในตัวนี้ เพราะว่าการเปิดตัว AirTag นั้นผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งทาง Apple ถ้าจะทำอะไรใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเปิดตัวมา ก่อนนั้นจะต้องอาศัยการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอบนเวที ดังนั้น Air t a ็คิดว่าน่าจะมาช่วงนี้ น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับ ต่อมาครับมาดูในเรื่องของ HomePod HomePod นั้นมีการเปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้ว แล้วก็ขายอยู่ในต่างประเทศนะครับ ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เพราะว่า HomePod นั้นณปัจจุบันยังไม่รองรับสิริภาษาไทยนะครับ ก็เลยยังไม่ถูกนำมาจำหน่ายในประเทศไทย HomePod คือลำโพงอัจฉริยะที่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงให้ทางสิรินั้นเปิดเพลงเล่นเพลงเปิดไฟปิดไฟ หรือว่าการเช็คข้อมูลต่าง ต่างๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของ HomePod ก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะพูดว่ามันราคาค่อนข้างที่จะสูงเกินไปเข้าถึงได้ค่อนข้างยากประมาณนั้น ดังนั้นทาง Apple น่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องนี้ แล้วก็อาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเป็น HomePod mini ที่มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลงเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงน่าจะลดต่ำลงอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าให้เรานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีพวก OS สำหรับ HomePod โดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะปัจจุบัน ะครับ HomePod นั้นจะใช้ iOS ในการรันคำสั่งนะครับคิดว่าอาจจะมีตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมก็ต้องรอดูนะฮะต่อมาในส่วนของหูฟังครับหูฟังที่มีข่าวลือก็คือในเรื่องของ AirPods Studio AirPods Studio คืออะไรให้นึกสภาพอย่างนี้ครับเป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของทาง Apple เองณปัจจุบัน AirPods มี 3 รุ่นก็คือ AirPods 1 AirPods 2 แล้วก็ AirPods Pro นะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบ True Wireless ไร้สายนะครับถ้าเป็น AirPods 1 กับ 2 นั้นจะเป็นแบบ earbud s ถ้าเป็น AirPods Pro จะเป็นหู ฟังแบบอินเอียร์นะครับที่มี active noise cancellation อยู่ด้วย แต่ว่าในส่วนของ AirPods Studio นั้นจะมีรูปแบบคล้ายๆ กับ Beats Studio ประมาณนั้น พวกหูฟัง Beats ไร้สายประมาณนั้น แต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นทาง Apple นั้นได้ยกระดับให้มาอยู่ในสายการผลิตที่เป็นเวอร์ชันของ AirPods แทนนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าถ้ามันมาจริง ๆ แล้วคุณสมบัติต่างๆ หรือว่ารูปลักษณ์แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆ นั้นของ AirPods Studio จะเป็นอย่างไรพร้อมกับตัวราคาด้วยนะครับอุปกรณ์สุดท้ายครับที่คาดว่าจะได้เห็นในงานนี้นะครับก็คือเรื่องของ Apple TV Apple TV มีการอัปเก รดใหญ่ ๆ ก็คือ Apple TV 4K ช่วงนั้นน่าจะมาพร้อม iPhone 10 นะฮะก็ประมาณสัก 2018 ได้แล้ว แล้วก็ผ่านมา 2 ปียังไม่มีการอัปเกรด ครั้งใหญ่ ๆ นะครับดังนั้นในรอบนี้ที่เราอาจจะได้เห็นนะครับการอัปเกรดของ Apple TV ก็คือเป็นการเพิ่ม CPU เข้ามาใหม่ ดีไซน์รูปลักษณ์ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าระบบภายในนั้นจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นหรือเปล่าจะมีซอฟต์แวร์อะไรที่เปลี่ยนแปลงมากไหมเราต้องรอติดตามกันเพราะว่าในข่าวลือของ Apple TV นั้นมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ข่าวลือไม่ค่อยมี เท่าไหร่นะครับก็คือจะมาให้ชมกันอีกที ก็คือในงานเปิดตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของอุปกรณ์นะฮะที่เราคาดว่าจะได้เห็นในค่ำคืนของวันที่ 22 ย่างสู่วันที่ 23 มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ทีมงานไอมดครับจะทำการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะตั้งแต่ 5 ทุ่มครึ่งของคืนวันที่ 22 เป็นต้นไปนะครับถ้าใครอยากจะรับชมมาเกาะติดไปพร้อมๆ กันได้ ระยะเวลาของงาน WWDC นะครับจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงปีนี้ค่อนข้างที่จะอัดแน่ น่นเลยนะฮะมารอดูพร้อมๆกัน เดี๋ยวทีมงานก็จะทำการบรรยายสดภาษาไทยไปด้วยนะครับ ก็จะอธิบายให้ได้ฟังว่าในแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับ โอเคครับไว้เดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงาน WWDC นั้นในช่วงวันที่ 22 นะ แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราจะมีอัปเดตข่าวเรื่อยๆ อย่าลืมครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดียแบนี้ กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับ ไว้เดี๋ยวเรามาพบกันอย่างแน่นอน สวัสดีครับ Let's go